เฮ้ยโคตรเอาว่ะสำหรับเวลาที่ไส้เลนเนาะคะ่ะ ตอนนี้กะเป็นตอนเที่ยงเนาะคะ่ะกะร้องเลนเวลาอื่นๆ เบิงสามารถแนะนำเวลาหนูนามาได้เลยเนาะเพราะว่า เลนแค่เวลาเดียวๆกะรู้สึกว่ามันจำเวลาที่เขาเลนเรามันก็ไม่ค่อยแจกปันไหนอะเออ สวยมา 20 บาทค่ะ เดี๋ยวรอเบิงก่อนบา เบิดออโต้แล้วมันสีเขาบอเอ้าประมาณโอเคสวยร้อยสี่สิบบาทค่ะ ครั้งสุดท้ายเออ อีก20 บาท อ่ะบ่เขาเดี๋ยวกดต่อเลยเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่เรียนตามกะ ต้องยอมรับความเสี่ยงน้ำเนาะค่ะ กะว่าแนะนำว่าให้เอาเงินที่แบบเงินเก็บเงินอย่างมาเล่นเนาะ อ่ะ โอเค เดี๋ยวกดไปเรื่อยๆ เนาะค่ะพอขอดพันหาเดี๋ยว ค่อยปรับไหม อ้าว มาแล้ว องุ่นซีช่อง 60 บาทโอ้โหเสียดายดาบฝัน ลายงามอยู่เนาะตะวามันกลับบอลลงล็อกอะ่ะ โอเค 20 บาทค่ะ สำหรับไม่หนักๆนี่เอ่อบายโมงเนาะแมนบอกบายโมงหรือหาโมงว่าที่ว่ามันเข่าดีๆอะช่วงไม่หนักอะตัวนี้หนูนะตั้งใจมาหาฟันสิงโตนะคะ เพราะว่าจะมาล้องสูตรฟันสิงโตของของผู้ใดวะแนะนำมาลืมในเทเลแกรมเนาะคะ่ะได้แนะนำสูตรฟันสิงโตมาเอ่อเขาบอกว่าให้กดซ้ายกลางซ้ายขวากลางขวาสลับกันไปเนาะคะ่ะมามาลองเบิ้งว่าสูตรฟันสิงโตกับโล่3อันของหนูนะอันใดสีขาวกกัน สวยงามมาแล้ว แถวหนึ่ง300 บาทแจกัน อ่าโอเค 340 บาท ค่อย ๆ เก็บไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวฮอดพันหาจะได้ปรับใหม่เป็นร้อยห้าสิบโอ้โหเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสี่พันแปดสิบบาทสี่สิบบาทเฮ้ยเมื่อกี้น่าจะเป็นทหารนะหากแตกซูเปอร์วินแบบซี่ทหารเขาเนาะค่ะสี่พันโอ้โหแม่งโคตรเอา โอเคเวลานี้เขาดีอยู่ปรับใหม่เป็นร้อยห้าสิบแล้วค่ะอ่ะออโต้สิบครั้งคือเอาไปค่ะ ขอฟันติงโตกับว่าเขา เขาทหารไห้ โอ้โห โดนโดนเขาเทียนหักสมมติว่าเป็นมงกุฎนี่เมื่อกี้หนาจะได้ประมาณเท่าไหร่ไม่หกสิบเขาหนาจะได้ประมาณพันหนึ่งเนาะพันก็กว่าหรือบ่สองพันนี่แหละสามร้อยมา อีกร้อยนึงค่ะ เอ้ย โอเคค่ะตอนนี้ได้เข่าฟีสปินแล้ว แต่ว่าเสียดายเอ่อดาบขวานว่าเขาอะเข่าฟีสปินซี่ครั้งแล้วค่ะ โอ้โห แตกดีเลยวะเอ่อน่าจะเป็น รอบแรกเลยเนาะที่ว่ามันเขาเขาทหารเต็มช่อง แต่ว่ามันไม่ได้เขาไม่ร้อยหาสิบอะถ้าได้ไม่ร้อยหาสิบจะเป็นมื่นนึงเนาะโอเคค่ะ บวกม้าหกร้อยหาสิบบาท เหลือฟิสปินอีกเอ้ยบอมแมนฟิสปินออโต้อีกเจ็ดครั้งโอเคหาสิบบาทค่ะ ค่อยๆเก็บไปเนาะโลมานี่เป็นเกมที่ เล่นทุนหน่อยนี่คุ้มที่สุดแล้วเนาะหากเทียบกับพี่จี เอาทุนแบบลอยนึงไปเล่นใส่กันกับโลมานูนะว่าโลมามันไต่ทุนได้แบบ ได้เร็วกว่าเออจังจังหนูนะเล่นก็คือเล่นโลมาก่อนแล้วค่อยโยกไปพี่จีเนาะค่ะ เวลาเก็บทุนได้จำนวนนึงแล้ว โอเคเฮ้ยจะได้ดาบขวานว่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยโอ้โหแถวนึงเข่าดีว่ะอางุนม้าค่ะอีกแถวนึง โอ้โหบวกมาหนึ่งพันห้าสิบบาท เขาย่างดีแต่ย่างดีตะวาสิงโตบ่มาให้จังไหนวะโอ้โหเชื่อมองกุลมาหกร้อยตะวาน่าจะเป็นพวกสามช่องมากกว่าเนาะหาสมมติแตกหกร้อยห้าไม่ร้อยหาสิบนี่สี่ช่องจะเป็นพันหนึ่งเออร้อยหนึ่งมาบ่เขาเลยวะสิงโตบ่มาเลย อ่ะ ดับขวานสี่ช่องเจ็ดร้อยบาท เดี๋ยวลูน่าขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูน่าน้ำแน่เนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่องสล็อตเซียนพร้อม เออสำหรับผู้ใดที่บ้านในเข่ากุ้มทเ่เลแกมกะสามารถกด เออลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวนูนาที่ปักหมุดไว้ให้เนาะค่ะ กดไปเรื่อยๆบ่ได้ฟันสิงโตบ่เซาอ่ะมาโอเคสี่ร้อยค่ะ ขึ้นขึ้นลงลงว่ะว่าไปใส่เทียมาอีกร้อยนึงโอเคบวกมาหาร้อยบาท โอ้โห โอ้โหเชี่ยหกร้อยน่าจะเป็นสีเขียวเนาะเมื่อกี้เพราะว่ามันแตกว่าหลายป็นไหนอะ น่าจะเป็นสีเขียวสองช่อง เออสองเอ้ยบอลแมนสองช่องนี่สองแถวหนึ่งร้อยบาท เฮ้ย โล่บ่เขาโอเคอังุ่นมา แจกกันอีก คอมโบสามมาแล้วค่ะ อีกเที่ยนึง โอ้โหบอมาให้บอมาให้บวกมาอีก 300 บาท ตอนนี้อยู่ที่ 7,600 ไปค่ะ เรื่อยๆ หาฟันติ่งโตอย่างเดียวแหละตอนนี้ อยากร้องสูตรแล้ว้อยบาท อางุ่นมา อีกหาซิปโอเค สามร้อยห้าสิบค่ะ เฮ้ย โอ้โห แม่งเอ้ยโลบะตก ถ้าโลตกล็อกกลางนี่จะได้จะร้อยหาสิบแล้วค่ะ โอ้โหหกร้อยมา ค่อยๆ ไต่ขึ้นไปแต่ว่าแตกทหารรอบเดียวนี่กะคุ้มแล้วเนาะ หากว่าเลนไม่นักนักกะแนะนำว่าให้ถอนไปเล็กก็ได้ ก็ต้องเลนต่อดอก เอาแบบ โอ้โหเชื่อบ่เขาโอ้โหย่างเกลือ เริ่มดูดแล้วเนาะค่ะ เริ่มดูดแล้วเห็นบ่บ่ เขาเลย อ่าหาสิบบาทหากว่าผู้ใดเล่นแบบ เอ้า มาโบนัส โอเคโบนัสฟันสิงโตเขาเอ่ออย่างว่าซ้ายกลางซ้ายขวากลางขวา อ่ะ โอเค เดี๋ยวซ้ายก่อนเลยค่ะ ปันหนึ่งตัวโอ้โหโลเอี่ยงวะ อันนี้สู่ทั้งบ้านเนี่ยเนี่ยกลางค่ะ สวย โล่สองอันติด โอ้โห อ่ะต่อไปใช้เอออ่ะเซ้าเถอะได้โล่สามอันติดแล้วค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนี่อย่างวะ ต่อให้สูตรตีบันไดไฮอยู่ในมือหนูน้านี่กะบอเขาคือเกาเลือกจังไหนก็ได้จะโล่ บวกมา1,350บาท ไป ขออีกจังหน่อยได้ปะ7,700ขออีกจักเทียนหนึ่งมา โอ้โห ดูดว่ะดูดว่ะว่เขาเลย ออโต้สิบเทียค่ะ โอเค 200 บาท50บาทนี่ยังวะ มื่อกี้เข่าดีๆอยู่ เพราะได้ฟันสิงโตปุ๊บเริ่มดูดเลย สวยหาสิบบาท อังวนมา จังไดขอโลบวมาว่ะบวกมาร้อยห้าสิบบาทค่ะ เหลือออโต้อีกเจ็ดครั้งร้อยห้าสิบ โอ้โห อังวนบ่เข่าเฮ้ย เริ่มดูดอีหลี เออร้อยหนึ่ง สองบคือว่ะ เริ่มดูดอิหลี แต่ว่าขอฟันอีกตัวอีกเทียนหนึ่งได้ไหมอาสิบาทยาวาโอ้โหบอกเขาอิลิไปค่ะ เดี๋ยวกดเองไปเรื่อยๆ ขออีกเทียนหนึ่งก็พอมาบอกเขาอ่ะ เฮ้ยจังไหนนี่ โอเคร้อยห้าสิบ อย่างวะเดี๋ยวหาพันโหค่ะ ไป เดี๋ยวขอกดต่ออีกจักน้อยเนาะห้าบกเขาอิลีกะคอยเซาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท มงกุฎซีช่อง อ่าโอเคหกพันหายังต่อได้อยู่โอเคห้าสิบบาท โอ้โห หรือว่าควรเซาว่ะบกเขาอิลีได้เนี่ย ก็คือหายไปเลยอะตั้งแต่ฟันสิงโตอะ บ่ค่อยเข่าเป็นไดอ่าซีช่อง บ่เต็มแถว กับบ่เป็นยัง โอเคค่ะ ได้บัสสองร้อยห้าสิบบาท อีกข้งอีกข้างเดียว จะเข่าฟิสปินแต่บ่เข่าไห้ โอเค โอ้โห โอ้โหบ่มาเลยว่ะ หาพันสามโอเคสองร้อยห้าสิบเหลือหาพันสามคือมาหาพันหาคือลวหรือว่าควรเซาว่ะหาสิบบาท อ่ะ ดาบขวานมาลอยหนึ่งโอ้โห เอาสิเดี๋ยวถึงหกพันเซาขอแบบหกพันคืนก็แล้วกันหาสิบบาทมาแจกันมา เออสิมาได้บอกว่าสิกลับไปคืนได้บอโอ้โหมาแล้วแปดร้อยโอเคแปดร้อยห้าสิบบาท เดี๋ยวนูนะขออนุญาต